ครับทีนี้เรามาดูการใช้งานตัว Google Drive ผ่านตัวโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับ ก็ให้เราเข้าไปใน ตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับสำหรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือนะครับ เราสามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกมุมล่างขวาตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้ หรือเราทำการอัปโหลดไฟล์นะครับ หรือว่าจะสแกนไฟล์ ข้อมูลได้นะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองสร้างโฟลเดอร์นะครับ เสร็จแล้วก็กดสร้างนะครับตัวโฟลเดอร์ของเราที่สร้างเอาไว้นะครับ ก็จะสร้างเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะทำการซิงข้อมูลไปยัง Google Drive ให้โดยอัตโนมัตินะครับ ลองเข้าไปในโฟลเดอร์ในกรณีที่เราต้องการที่จะอัปโหลดข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับ เราก็สามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลของเรานะครับ ขึ้นไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ได้เช่นกันนะครับ ก็เราสามารถทำการ เลือกไฟล์นะครับอันนี้ก็รอตัวโปรแกรมอัปโหลด เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานบน Android นะครับ ในส่วนของตัว Google Drive เนี่ย ก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของการสแกนขึ้นมาให้นะครับ ซึ่งอันนี้เราสามารถ ที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับ เป็นตัวสแกนได้เลยนะครับ เราสามารถสแกนเอกสารขึ้นไปเก็บไว้ใน Google Drive ของเราได้เลยนะครับ อันนี้จะยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เราจะสแกนหนังสือของเราเก็บไว้ในไดรนะครับก็เราก็กดเข้าไปแล้วก็กดตัวสแกนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูป ปกตินะครับ ถ้าพอใจแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับ ก็จะมีนะครับในส่วนของเครื่องมือในการครอบตัดตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถจะเลือกได้นะครับ ตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับ เราสามารถที่จะเพิ่มหน้าเข้าไปได้นะครับโดยการกดตัวบวกด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทำการ ถ่ายรูปเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็กดตกลง เช่นกันนะครับ สามารถที่จะครอบตัดเลือกในส่วนที่เราต้องการได้ ก็จะเป็น 2ทับ 2 เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสแกนเอกสารเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับ ก็ทำการถ่ายรูปเพิ่มเข้าไป เสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ทำการ ครับตัดเอกสารตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะบันทึกนะครับ เราสามารถที่จะกดนะครับในส่วนของตรงนี้ สามารถที่จะเลือกนะครับในส่วนของเอกสารที่เราต้องการสแกนนะครับ ว่าจะให้เป็นแบบขาวดำนะครับหรือเป็นแบบสีนะครับ หรือว่าจะเลือกเป็นแบบภาพวาดสีนะครับหรือจะไม่เลือกนะครับ อันนี้ก็ทำงานปกติ ถ้าเราสแกนเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลย ัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการเก็บไฟล์ข้อมูลที่เราสแกนไว้ให้นะครับเป็น PDF แล้วก็ทำการอัปโหลดขึ้น Google Drive ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถเปิดดูได้นะครับนี่ก็เป็นเอกสารที่เราทำการสแกนไว้นะครับ เดี๋ยวจะทดลองสแกน อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้กรณีที่เป็นอาจจะเป็นพวกบันทึกข้อความ อะไรอย่างนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะสแกนเก็บไว้ได้นะครับ ก็กดเครื่องหมายบวกเช่นกันนะครับ แล้วก็เลือกสแกน เลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับ แล้วก็กดเครื่องหมายถูก กดบวกนะครับเพื่อเพิ่ม เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเช่นเดิมนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ของเราที่ได้สแกนเรียบร้อยแล้วให้โดยอัตโนมัตินะครับขึ้นไปอยู่ใน Google Drive